สวัสดีค่ะ พี่เมย์เมย์ที่นี่ แฮนด์เมด ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ จะเป็นเสื้อรหัส MF 0 6 2 EP นี้จะเป็น EP 6ค่ะ พี่เมย์ย้อนข้อมูลนะคะ หลังจากที่เราถัก EP 3 EP 3เราจะมีการลด คอด้านหน้านะคะ ย้อนกลับไปดูได้ EP 4นะคะ เราจะมีการเชื่อมเชื่อมตัวไหล่นะคะ ระหว่างที่เราถักงานชิ้นหลัง เราจะเอาไปเชื่อมกับตัวชิ้นหน้า ส่วน EP 5เราจะปิดงานค่ะ ปิดงานตรงนี้ ปิดงานเส้นที่มันมีการเชื่อมระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลัง เสื้อตัวนี้เวลาพี่เมย์ถัก พี่ไม่ได้ใช้วิธีการเย็บนะคะ จะใช้วิธีการถักเชื่อมตรงหัวไหล่ไปเลย เราจะได้เป็นเสื้อออกมา ตอนนี้ด้านฝั่งทางนี้เชื่อมแล้วนะ ตรง EP ห้านะคะ หลังจากที่เราเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ย เราจะเริ่มลดคอหลัง คอหลังพี่เมย์ลดลงมาตรงนี้สองช่อง แล้วเราก็ถักคอหลังยาวมา ความกว้างของคอหลังจะต้องได้เท่ากับคอด้านหน้าก็คือสิบแปดช่องนะคะ พอได้ครบสิบแปดช่องเสร็จแล้วเนี่ยหลักที่สิบแปดเราจะเพิ่มโซ่ขึ้นไปนะคะ เพิ่มโซ่ขึ้นไปสองช่อง พอเพิ่มโซ่ขึ้นไปสองช่องเสร็จแล้วเราก็จะถักเชื่อม งานมันก็จะถักเชื่อมอีกเหมือนกับตอนที่ถักด้านฝั่งทางซ้ายทางนี้ เราถักเชื่อมไปจนไปถึงหลักสุดท้ายนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะพบกันที่ MF 0 6 2 EP 7นะคะ พี่เมย์จะพาปิดตรงช่วงนี้ แล้วเว้นแขน แล้วเชื่อมต่อชิ้นงานด้านหลังกับชิ้นงานด้านหน้า เพื่อให้งานออกมาเป็นแบบนี้นะคะ EP 7เป็น EP ต่อไปที่เราจะปิดงานตัวเสื้อแล้วถักวนวงกลม ส่วน EP นี้เป็น EP 6ค่ะ เรามาดูวิธี ถักเชื่อมตัวนี้ พี่เมย์ถักให้ดูอีกครั้งหนึ่งข้อมูลของเสื้อตัวนี้นะคะ คุณสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ YouTube กับ Google นะคะ พิมพ์ค้นหาด้วยรหัสของมันค่ะ รหัสคือ mf062 ข้อมูลภาพนิ่งนะคะ พี่เมย์จะเก็บไว้ที่แฟนเพจ แฟนเพจพี่เมย์ชื่อเดียวกับ YouTube ค่ะ ชื่อเมทินีแฮนด์เมดนะคะ ลองอ่านตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ แล้วตามไปดูข้อมูลได้ ตอนนี้เรามาถักเชื่อมตัวนี้กันต่อค่ะ หลังจากที่เราถัก คอเสื้อด้านหลัง นับจำนวนหลักให้ได้เท่ากับคอเสื้อด้านหน้านะคะ ของพี่จะได้ทั้งหมดสิบแปดหลัก หลักที่หนึ่งจะอยู่ตรงนี้ หลักที่หนึ่งจะอยู่ตรงแถวนี้ แถวที่เป็นแถวที่เราเว้นนี่นะคะ หลักที่สิบแปดหลังจากที่เราถักตรงนี้เป็นหลักที่สิบสี่ สิบห้า สิบหกอันนี้หลักที่สิบเจ็ดนะคะ พอหลักที่ชุดที่สิบเจ็ดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรา ถักโซ่เลยออกมา ถ้าเราเว้นตรงนี้ ไหล่ด้านนี้ถ้าเราเว้นสองช่องนะสองหนึ่งช่องจะใช้แปดแปดคูณสองเป็นสิบหกเราก็ถักช่องโซ่ขึ้นมาสิบหกช่องโซ่ พอได้ครบสิบหกช่องโซ่เสร็จแล้วนะคะ วิธีให้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นมุมของตัวหัวไหล่เราก็ใส่มาร์กเกอร์ทำเครื่องหมายไว้ ใส่มาร์กเกอร์ไปตรงโซ่ตัวที่สิบหก เราถักโซ่ขึ้นมา โซ่สิบหก แล้วเราจะเชื่อม เราจับงานค่ะ มันจะเชื่อมหัวไหล่ เข้ากับคอด้านหน้า เชื่อมเข้าที่ชุดนี้แล้วถักวนกลับ ตรงนี้ เราเอาโซ่ตัวนี้นะคะ ไปเชื่อม เชื่อมต่อกับจุด นี้ นับขึ้นไปตรงโซ่ตัวที่สามเนี่ยแทง แล้วเราก็ดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วนะคะ ตรงนี้เป็นโซ่ โซ่สามโซ่สามแล้วเราพลิกกลับ เราจะเชื่อม คอ ด้านในเข้าด้วยกันนะคะ มันจะถักเชื่อมต่อเหมือนกับตอนที่เราถักไหลอีกด้านแต่เป็นฝั่งตรงกันข้ามกัน พอโซ่สามเสร็จแล้วนะคะ เราซิงเกิลลงไป นี่นะ เราขึ้นโซ่สามแล้วเราก็มาซิงเกิลช่องนี้ สอง สาม สี่ ห้าหก เจ็ด แปด โซ่แปดค่ะ แล้วพลิกงานกลับ ถักงานเราต่อ โซ่ที่เราเชื่อมออกมาตรงนี้เป็นโซ่ทั้งหมดสิบหกนะคะ เราลงตรงกลาง ลงหลักกลางเพื่อเพิ่มช่องตรงหัวไหล่ ถักวนตามลายเราค่ะ เราก็จะได้คอตรงนี้ เชื่อมต่อกัน โซ่ตรงนี้เป็นโซ่ตัวที่สิบหกนะคะ ที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ ลายมันจะเชื่อมต่อกันแบบนี้ แล้วเราถักวนกลับ ถักวนกลับมาค่ะ ตรงไหนที่เป็นลาย เหรียญก็ถักลาย เหรียญ แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีจบแถวตรงหัวไหล่ชุดที่สอง เราถักวนมานะคะ จนมาถึงตรงหัวไหล่ เดี๋ยวมาดูวิธีตอนเชื่อมลายกับ ตรงนี้เราถักตามลายค่ะ โซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วตรงบนดับเบิลโคเชเราถักทางแยก ทางแยกเราก็ถักเหมือนเดิม แบบนี้เป็นตัววีโซ่สามซิงเกิล มาดูตรงที่หมุดสีเหลืองที่ทำสัญลักษณ์ไว้นี่นะโซ่สาม แทงลงไปตรงนี้ค่ะ โซ่สองถัก ดับเบิลโคเชต์โซ่สามซิงเกิลลงไปตรงนี้ ตรงจุดที่สอง เชื่อมหัวไหล่นะคะ เชื่อม แล้วก็พลิกงานกลับ เหมือนเราถักหัวไหล่ด้านที่ผ่านมา พอพลิกกลับมา พันหัวเข็ม ตรงบนตัววีค่ะ ถัก ดับเบิลโคเช แล้วก็ขั้นด้วยโซ่แปด สอง สี่ หก เจ็ด แปด ถักวนตามลายเหมือนเดิม แล้วก็เดี๋ยววนกลับมาเดี๋ยวจะมาเชื่อมให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ ตรงหัวไหล่ก็จะเป็นแนวแบบนี้ออกมา มาดูวิธีปิดงานค่ะ งานเราจะถักวนกลับมา ตรงถึงตรงหัวไหล่ตรงนี้ก็เป็นโซ่สาม เบิลโคเชต์โซ่สองดับเบิลโคเชต์โซ่สาม ซิงเกิลโซ่สามดับเบิลโคเชต์โซ่สอง โซ่สาม ตรงที่เป็นโซ่แปดตรงนี้นะคะ ซิงเกิลลงไป พอซิงเกิลเสร็จแล้วนะคะ เราจะเชื่อมมาถึงตัวนี้ เพื่อที่จะขึ้นชุดต่อไปค่ะ ชุดที่สาม อันนี้เราได้สองชุดแล้วนะคะ หนึ่งสองต่อไปเป็นชุดที่สามค่ะ โซ่สามซิงเกิลลงไปตรงช่องนี้ แล้วขึ้นด้วยโซ่แปดเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง ไหล่ด้านหน้ากับไหล่ด้านหลัง โดยที่เราไม่ต้องใช้วิธีเย็บนะคะ พลิกกลับมา แล้วเราก็ถักตามลาย งานที่เริ่มจะเป็นแบบนี้ก่อน ตอนนี้เราก็ถักต่อ ทุกอันวนกลับมาก็จะเชื่อมเหมือนกันหมด